แต่ที่เขาเอาคันนี้มาเพราะว่าเวลาเล่นเขาอย่างเงี้ยมันเวลาเนี่ยรถมันโดดมันมันก็โชว์มันยวบดีกว่าครับเออลงน้ำลึกสสามเมตรได้ไหมคันนี้ ลงได้แต่ว่าเอาขึ้นไม่ได้ว่ายน้ำเลยเออเอ้เอาเมื่อกี้วอกชุบผมปะ มาครับมาครับมาเดียหนึ่งดับได้ครับ เลขหนึ่งห้าแปดห้าครับหนึ่งห้าแปดห้ามาไม่พูดดีกว่าเอ้ยยายาปั๊มเต็มแล้วหรอเอ้ยยาปั๊มเต็มแล้วหรอเซิร์ฟเซิร์ฟพี่ขอโทษว่าน้องเออไม่เป็นไรปพี่ไม้ไปไม้ไม่แฉลบ ยาปั๊มเต็มแล้วเหรอไอตีไอตียาปั๊มเต็มแล้วเหรอ น่าจะเต็มนะลุงผมผมปั๊มแล้วมันเต็มเดี๋ยวลองเดี๋ยวปั๊มก่อนซื้อหมดเลยครับ ไม่เป็นไรพี่ตีไม่ต้องไม่เป็นไรนะแต่ผมโดนเหลือตอนนี้เหลือแค่ลุงอะอะไรการเวลาละ เฮ้ยปั๊มเต็มลุงปั๊มเต็มไอ้เหี้ยโอ้าหเต็มเยอะเลยอ่ะเอามาใหม่จบเมื่อกี้หัวเหรอไม่ได้ขี้ผมไม่ได้ขี้ไอ้นั่นไหนคนที่ตีคนเดียวกับผมอะใช่เหรอ ไม่ปล่อยมันชี้หัวกูได้ไงอ่ะโอ้โหหัวลุงมาจากไหนไม่รู้แม่มึงผมไปหัวหม่งไม้หน่อย ผมก็จะตีมันเหมือนกันแต่หัวลุงมาพอดีผมเลยไม่อยากตีเยมัแล้นวมึงฆ่ามันมันก็จบแล้วป่ะไอ้โจกไอ้ศาสตร์จริงครับ แต่มันมีตัวหมัดต่อยผมไงผมจะเอาแม่งเยอะก็จะให้ลุงเฉยอยู่เมื่อกี้แต่ผมแต่ผมกลัวพลาดแบบที่ผมจะลั่นมันไปแล้วจะไปโดนลุงไงประเด็นนะ ให้อะไรหรอเขาให้อะไรหรอตอนนี้ผมโทษทีครับโอ้ยยยโทษทีครับ ขอบอกเองโทษทีครับโทษครัรับครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเตษทีเตับโเตทีครับีครโทษทีครับบอกว่าครับโทษทีครับเฮ้ยให้แอคไม่ได้เลย โชว์กันไปจุดสูงสุดแล้วพวกกูชูเดอะบีเบสเกินเมืองเป็นโนนหนึ่งกูออนไฟส่งของไปเมืองนอกตอนงานดังกูออนไลน์สักสีกูเหมือนกระเสือแน่นอนพวกกูไม่กลัวควายสิบหนึ่งกูก็ไม่กลัวแล้วกูจะสู้จนตัวตายแต่ความร้อนกูโซฮีทเดี๋ยวมันกวนวอาก่หยุดสุดสัปดาห์กูพาแก๊งมันลไอเซิร์ฟงั้นเดี๋ยวกูเปลี่ยนไปเล่นฉลามเพื่อนเพื่อความโหด เฮ้ยไม้มึงหมดแล้วไม้มึงหมดแล้ว แต่ไม้มดจริงยืนนานสุดเลย แต่คือ กู หนีมึงไอ้เงี้ยแล้วมาเจอพี่ตี ไอ้ เหี้ย กู บอกให้มึง กลับ มากูไปเลยบอกให้มึงกลับมาปาดมันเมื่อกี้ ไม่ ได้ ยินออ๋อกู เปิด กระซิบนี่ หว่า เมื่อกี้ ไม่ ได้ ยิน กูว่านึก ว่า มึง ตี มันทำไมตี หลัง มัน อยู่ เรื่อย เลย ใช่ กู ให้มัน เซไปให้มันเซแล้วให้เดินปาดไอ้เซิร์ฟวิ่งหนี ผม อยู่ นั่น แหละไอ้เซิร์ฟไปไหน เนี่ย ผม คิดในใจไอ้ี้แจ็คมึง จะ ฆ่ากูปะเนี่ย เออบางทีมึงมึงตีคนอื่นแต่กูก็ไม่เห็นมึงตีมันเลยนะยาปั๊บสองพอเต็มเลยผมเออก็เต็มเยดี๋ยว่ะจริงนะจริงนะกูอ่อนซ้อมอ่ะช่วงเนี้ยอ่อนซ้อมป่ะอ่อนซ้อมป่ะจะเข้าห้องการเวลาป่ะใช่ต้องเข้าห้องการเวลาเซิร์ฟหยุดหยุดหยุดดูทิกต็อกสักวันสองวันอ่ะน่าจะเก่งโอหไปซ้อมอ่ะไปซ้อมอ่ะไอเซิร์ฟมาดูทิกต็อกเหรอไม่รู้ผมไม่รู้ ดแ้ไปไปเอารถดิอพลอเตอร์ปูน้ำมันเป็นบึงน้ำมันจกเป็นไงภาพเป็นไง มันก็จริงส่งเขามาโรงพยาบาลเป็นไง แม่งอย่างกับซอมบี้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวแม่งตื่นเดี๋ยวแม่งตื่น กูเจอ กูตีแต่หน้าดำเดิมไอ้เหี้ยมันมันมันดำอย่างเดียวเลย ไอ้เหี้ยต้องจืดดำอย่างเดียวเลย แบบเพื่อนมันตายัดำทำไมครับเอาแรปเห่อไอ้รถอะไรอ่ะแรปลองได้ป่ะแรงป่ะ ขอลองได้ป่ะ เนี่ยแหละลุงที่ว่าเจออะลุยน้ำลุยบก ขอลอง่อไดไล่ไล่ไม่หยุด ไม่ไม่ปลดไปปลดไปปดแย่เลยอ่ะดำล็อกอแป้งทำมาแก้รตอถกบตอนแรกตียังไม่ได้แต่งด้วย เปิดแล้วครับ ไม่เข้าไม่ได้ขึ้นไม่ได้ เป็นไงแต่งแพงเรอแต่อนไล่มึงยังไม่แต่งด้วยตี แล้วมันพูดไม่แต่คำนี้มันจับไม่ได้แต่มมามไล่ไปไปกันหมดไอ้เหี้ยแล้วเหลือกูไม่เป็นแรงคนเดียว ไม่แรงไม่แรงไอ้โจร ไอโจนช้านะคันเนี้ยช้าครับไม่รู้มันยังไม่ได้จูยังไม่ได้อะไรเลยครับมันต้องปรับกมันเพิ่งมาเฉยโอ้ยสัตว์เอาดีๆไม่แม่งเหมือนแรงกว่ารถกูอีกไปยังไม่แรงไม่แรงกับกบดีกูอีกไอ้เฮียโอ้โหไอสัตว์โอ้โหเดี๋ยวรอดูได้เลยฮะเดี๋ยวไล่แน่ครับเนี่ยไอ้เฮียรถไม่รถกบในประเทศของกูมีคันเดียวไอ้เฮียไอ้โจร ไว้มันมีรยบอบด้วยอะไรแจ็คเรา่ได้องไปเรื่อยๆเนี่ยอันเนี้ยเลาลูกจะเห็นเรื่อยๆแหละโอ้ยเชี่ยดีจริงเว้ยทำไมวะตำรวจมันมันมันไม่ยอมแพ้จริงนะยังเจอรถกบก็ต้องไปเอารถพวกนี้มา เพื่อสู้ ไอ้ เหี้ยคือแบบไม่ได้เอามึงแพ้คันนี้เหรอ อ๋อ มันลุยน้ำได้ ใช่ปะ ไม่ลุงมันมันไม่ได้เหมือนรถลุงอย่างของลุงมันมันไม่มีคันไหนที่ขับในน้ำแล้วมันเร็วขนาดนั้นอ่ะ คันนี้มันก็ไม่ได้เร็วแต่ที่เขาเอาคันนี้มาเพราะว่าเวลาเล่นเขาอย่างเงี้ยมัน เวลาเนี่ยรถมันโดดมัน มันก็โชว์มันยวบดีกว่าครับโอ้โหเออลงน้ำลึกสัสามเมตรได้ไหมคันนี้ ลงได้แต่ว่าเอาขึ้นไม่ได้ว่ายน้ำเลยเออนี่นี่ครับ ร้านอาหารนะครับสามเดือนนะครับ แม่ตั้งแต่เปิดกิจการยังไม่มีคนเข้าเลยครับลูกค้าเนี่ยดูด้านหลัง ช่ไปดูดิเเปิดได้ไงวะก็อยู่ได้ไงวะโควิดด้วยยังอยู่ได้ไงวะไอเียไฟก็ไมไม่เสีาไฟไเียไม่มีใครมาแล้วเอาไอ้แฮมมาหลบอยู่มุมนี่ตอนแรกอยู่กลางถนนนี่อยู่มุมแล้วไอเฮียขายสปอนเซอร์จริงโวเนี่ยเขาไม่สนับสนุนเหรอวะเอเริ่มมาหลบอ่ะอันนี้คือขายขายงานลูกค้าจริงโบนอ่ะไอ้แจ็คด้านซ้ายน่ะนี่คือพิพิธภัณฑ์บ้านบ้านล้างครับคือทำมาหลายปีละไม่เสร็จสักทีประตูอะยืด้ยจริงยากกบ่าไอ้ คือขายงานลูกค้าแล้วเนี่ยลูกค้ามาหลบหนูในหลืบอะใครเขาจะเห็นวะหลังเขาอะไอ้เหี้ยเนี่ยห้างเขาของจริงเฮ้ยแม่งดีจริงว่ะ ถ้าอยู่ในมือกูจูนนะไอสัตว์บอกเลยอีกแล้ว ขายของอีกแล้วอย่าไม่ซื้อก็ได้นะ ของกูอ่ะ ไม่จำเป็นต้องโปรโมทตัวเองเว้ย ไม่ซื้อก็ได้นะ ของมันเด่นๆกันอยู่นะไอ้กูไม่จำเป็นอ่ะ โอ้ ถึกด้วยดูดิ ไม่พังเลยอ่ะ ดีเนาะเกาะคันนี้ห้าพันหกพันอะสี่แสนสองก็เกาะไม่ถ้ามึงอยากรู้ว่าเกาะมันดีขนาดไหนต้องไปร้านซ่อมโอ้โห เช็คก่อนไม่รู้บอกมันร้อยเปอร์เซ็นต์หลอกก็ได้ทำได้เหรอ ได้แหละทุกอย่างเขาเป็นคนเขียนเองอะ กบอูย้ายแล้ยวพังอ่ะไปไหนตองอูไหนเนี่ยออู่ย้ายไปไหนย้ายไปแล้วย้ายไปแล้ว ไปอยู่ตรงข้างร้านรถอ่ะเขาบอกว่าจะหน่วยงานช่างเข้ามาเขาบอกว่าคือแบบมึงไม่ไหวละอย่าอย่าเลยอ่ะกล่องซ่อมปูคิดถึงกล่องซ่อมเลยแล้วคิดถึงกล่องซ่อมมาทีรอช่างรอชั่วโมงนึงอ่ะกว่าจะมาไอ้เฮียมึงคิดดูมึงต้องอุ้มเอ๋อด้วยไอ้เฮียรอช่างมาซ่อมครโอ้ยดีว่ะเฮียแท็กซี่ขับคนดีอ่ะดูดิ เฮ้ยเขาลบกดจราจรแล้วดูดิแต่เขารบพี่อะไรผ่าไปแดงเนี่ยไม่รู้ไปไหนกูอยู่นู้นเอามาส่ง่เอ้าเอ้าเอ้าลูกมึงเหยียบมาทำไมอ่ะใบแดง ไม่เห็นไม่มึงเห็นไหมล่ะไอ้โจนเห็นปะไอ้เชี่ยมันทางคนไม่เลยไอ้สัตว์ไม่มึงเดินยเลย ไม่กูแจ้งความมานี่มานี่มานี่กูแจ้งความเลยไอ้เชี่ยตำรวจมากูละหมอครับเดี๋ยวเพิ่งครับผมแจ้งความครับ แจ้งความผมไม่ยอมอันเนี้ยอันนี้คือ มันมันหลายรอดด้วยแต่ให้ประชาชนแม่งมีอยู่แบบนี้จริงกับคนที่ทำนิสัยแบบมักง่ายอ่ะโจรมึงมึงอ่ะกูแจ้งความเว้ยมักง่ายคือไอ้พวกเนี้ยปดมงกุฎเว้ยคือมันจะเรียกค่าเสียหายไอ้ให้บอกให้บอกชุบก่อนสาวเ่อชุบก่อนนะครับเขาก็เสียหายเหมือนกันลูกใจเย็นเขาสนุกเอาไอ้เฮียคือกูขับรถแล้วรถกูมีเป็นร้อยอ่ะมึงดูดิคือแม่ง มันคือสิบแปดมงกุฎอ่ะไอ้เฮียกูมาถูกเลนปะ กูมาถูกเลนนะ รู้แล้วแต่ว่าเขายังไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยใจเย็นไม่กูกูแจ้งความไงกูเรียกร้องอ้าวไอ้เหี้ยหายเอ้ยกูเรียกร้องเรียกร้องเรียกร้องครับเรียกร้องสองครับสองสามครับเรียกร้องครับผมไม่ยอมครับ คือมันมันจะมีแบบเนี้ย ต่อไปเรื่อยๆทวกปดมงกุฎอ่ะไม่รู้อันนี้มันเป็นกาลาไงเราต้องทำราชาดีตื้อไม่เราขี่รถมารถมันเร็วไงรถมันเร็วอันนี้ผมขี่ไม่ถึงสสี่ิบเองนะประมาณสสี่ิบเอออันนี้คุณคุณไม่ได้เป็นไม่ได้เรียกไม่ได้ไม่ได้อยากจะเรียกร้องอะไรใช่ไหม ไม่ไม่เรียกร้องครับผมแต่ผมเรียกร้องครับเอ้ยลุงเรียกร้องไม่ได้เขาสลบไปแล้ว สงสารเขาเธอเขาไม่ได้ตั้งใจ ไม่แฟร์เลยแจ๊คมึงดูเด็ไม่แฟร์เลยเฮียใช่พวกกูทำมานานพวกกูเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝ่าเฟียว่าชิวันในคลายเชื่อมึงแล้วเป็นศพว่าชิวันในตายเชื่อมึงแพ้อยู่แล้วว่าชิวันในลู s s มึงทำไร what you gonna do ส้นตีนพวกกู coming soon อะแล้วกูคงจะแรงชกกับพ่อมึงปุ้มตุ้มซูเปอร์เกิร์ลกูเต็มละอู้อู้แล้วก็จีจะไออู้อู้ get it มาได้ real life อู้อู้อู้เลยฮะอู้ feel like you king feel like this this นี่เราวเมือง familiar city